ผู้หญิงคนนี้ชื่อจัญญาพร เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่ดีทุกด้าน ยกเว้น หน้าตา เฮ้ย จัญญาพร เราโอเค กีฬา เธอเก็บบอลให้เราหน่อยดี และความรัก ดำรงธรรม เป็นผู้ชายที่เธอแอบชอบมาตลอด 3 ปี ในสายตาของจัญญาพร เขาเป็นเหมือนเทพบุตร อย่างเดียวที่เธอทำได้ดี คงมีเพียงการใกล้ชิดเขา โดยที่เขาไม่รู้ตัว เฮ้ยดำรงธรรมมีรุ่นน้องฝากขนมมาให้อ่ะ เนี่ยเนี่ยคนเนี้ยมึงนี่ก็ชอบดูหัวข่าวเนาะอย่าคิดมากเลยจันยพรมันแค่ความรักในวัยเรียนน่ะ ก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝน แต่ถ้ามันยาก เธอลองไปนั่งสมาธิกับเราดูไหม ถ้ามันเลิกชอบง่ายอย่างที่พูดอ่ะ ก็คงไม่มีใครอกหักกันหรอกมึงนี่ก็ชอบดูหัวข่าวตอนเนาะนั้นเอง ที่จัญญาพรพบหนทางที่จะทำให้ดำลงทำสนใจเธอ มันจะยากอะไร ก็แค่ขาว จะข่าวให้ได้ ดำรงธรรม นายว่า เราขาวพอยังอะอืม ก็ข่าวดี ความจริงแล้ว เราชอบ นายนะ อย่าเลย เดี๋ยวเธอเสียใจ นายเป็นห่วงเราเหรอ เปล่า เราไม่ได้ชอบเธอ แล้ว ที่นายให้ความหวังเราล่ะ เธอคิดไปเอง เราไปก่อนนะ เราเปิดขีมีสามอย่างที่จัญญาพรได้รับรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ 1. ดำรงธรรมไม่ชอบเธอ 2. ท่านี้ไม่ใช่ละคร เราไม่ควรมายืนตากฝนเล่น ทษนะครับผมคิดว่าคุณควรกางร่มนี้ไว้แล้วจุดเทียนใหม่อีกครั้งนะครับ และ 3. การเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ยากอย่างที่คิด